เราจะมาดูกันว่า iPad Pro ในปี 2020 ในรุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่กำลังไฟเท่าไหร่ ใครอยากรู้ตามมาดูในคลิปนี้ครับ มาดูในเรื่องของ iPad Pro กันสักหน่อยนะครับว่าในเรื่องของการชาร์จไฟเข้ากับ iPad Pro ก่อนอื่นครับ iPad Pro ปี 2020 นั้นมาพร้อมอะแดปเตอร์ที่เป็น USB-C ที่รองรับ Power Delivery นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 18 วัตต์ แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่า ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่กำลังไฟมากกว่านั้นนะครับจะสามารถชาร์จให้ iPad Pro ได้เร็วขึ้นหรือเปล่า เรามีอะแดปเตอร์อีก 2 ขนาดครับที่เป็นอะแดปเตอร์ USB-C เหมือนกัน แต่ว่าเป็นของ MacBook นะครับตัวหนึ่งนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด 60 วัตต์ และอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของ MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วนะครับกำลังไฟสูงสุดของอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ 96 วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบชาร์จเข้า iPad Pro ใน 2 รูปแบบก็คือชาร์จเข้าแบบตรงๆ จากอะแดปเตอร์เข้ากับ iPad Pro เลย แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการชาร์จผ่าน Magic Keyboard ซึ่ง Magic Keyboard จะมาพร้อมพอร์ต USB-C ที่สามารถชาร์จไฟให้กับ iPad Pro ได้ เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าอะแดปเตอร์แต่ละตัวนั้นจะชาร์จให้ iPad ได้กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่กันบ้าง มาเริ่มที่ตัวแรกครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาพร้อม iPad Pro นะครับขนาดกำลังไฟสูงสุดนะครับถ้าชาร์จเข้าโดยตรงไปยัง iPad Pro นะครับจะให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ 18 วัตต์ ไม่เกินนี้นะครับและถ้าเราชาร์จผ่าน Magic Keyboard นะครับกำลังไฟสูงสุดก็จะอยู่ที่เท่ากันนะครับก็คือ 18 วัตต์ ส่วนตัวที่ 2 นะครับอะแดปเตอร์ขนาด 60 วัตต์นะครับกำลังไฟที่สามารถชาร์จ เข้ากับ iPad Pro ได้นะครับ ถ้าเสียบชาร์จโดยตรงกำลังไฟจะสูงสุดที่วัดได้นะครับจากมิเตอร์ที่เราใช้ในการวัดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 35 วัตต์กว่าๆ นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จผ่านทาง Magic Keyboard นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 21-22 วัตต์เท่านั้นนะครับ และตัวสุดท้ายครับอะแดปเตอร์ขนาด 96 วัตต์ของ MacBook Pro 16 นิ้วนั้นนำมาชาร์จกับ iPad Pro ได้เหมือนกันนะครับกำลังไฟสูงสุดที่สามารถจ่ายให้ กับ iPad Pro ปี2020 ได้นะครับ จะอยู่ที่ 35 วัตต์กว่า ๆ เช่นกันนะครับ ไม่ถึง 36 ไม่ถึง 37 ต่อไปมาลองชาร์จผ่าน Magic Keyboard ครับ ก็จะได้กำลังไฟที่เท่ากับรอบที่แล้วนะครับ นั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ 20 ต้นๆนะครับ และนี่นะครับก็เป็นข้อมูลโดยสรุปนะครับ iPad Pro ปี 2020 นั้นสามารถรับกำลังไฟสูงสุดผ่านการชาร์จของอะแดปเตอร์ USB-C นะครับชาร์จโดยตรงนั้นจะเร็วที่สุดที่กำลังไฟสูงสุดที่ประมาณ 35 วัตต์ และถ้าสมมุติว่าชาร์จผ่าน Apple Magic Keyboard นะครับจะสามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่ราวๆ21-22 วัตต์ จากจุดนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ของทางฝั่ง macbook ไม่ว่าจะเป็น macbook air macbook pro นะครับที่มีกำลังไฟมากกว่า 35 วัตต์ เอาง่ายๆ ตีซะว่ามีกำลังไฟระดับประมาณ 40 วัตต์ขึ้นไปนะครับ ก็จะสามารถจ่ายไฟให้ iPad Pro ปี 2020 นี้ได้ ดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะสามารถชาร์จเต็มเร็วกว่าเมื่อเทียบกับอะแดปเตอร์ที่แถมมาพร้อมกับ iPad Pro นะครับ หวังว่าข้อมูลนี้ที่นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ เดี๋ยวไว้มาพบกันในคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะทดสอบในรุ่นอื่นๆให้ดูนะครับ คลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมนะครับ ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่องไอ้มดออฟฟิเชียลของพวกเรานะครับ ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go